ครับคราวที่แล้วเรามาถึงแถวแถวถ้าเป็นในชีตก็แถวแถวห้านะครับการบรรยายครั้งที่ห้าห้าแล้วก็หกวันนี้ผมจะต่อห้ากับหกให้จบนะครับ เพราะว่าผมจะเสริมเรื่องซิมเมติคอลคอมโพเนนต์ให้ครับแล้วเนื้อหาส่วนนี้ก็คิดว่าสามารถที่จะกระชับเข้ามาได้นะครับเพราะผมวางแผนเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดกันเรื่อง กราฟการทำงานของ รีเลย์ กราฟการทำงานของ รีเลย์ป้องกันกระแสเกินตามมาตรฐาน i t r i p l e ถูกไหม ตามมาตรฐาน i t r i p l e นะครับ ยังจำได้ไหม มันดูจากกราฟก็ได้จะคำนวณเอาก็ได้นะครับ กราฟการทำงานตรงนี้ แล้วก็ผมให้ assignment ไปไปพลอตใช่ไหม ลองทำเล่น ๆ บ้างหรือยัง นะครับถ้าลองทำเล่น ๆ ว่าอีพลอตได้ใช่ไหมก็อาจจะคราวนี้ก็ศึกษาว่าจะตกแต่งยังไงให้มันสวยงามใช่ไหมต่อได้นะครับ แล้วลองวางแผนดูว่าจะพลอตกราฟ อย่างเงี้ยนี่คือกราฟที่ผมให้พลอตนะครับ จะมีกราฟแบบนี้ของ IEEE 3 กราฟนะครับกราฟเราประมาณ 10 10 เส้น 10 11 เส้นใช่ไหม10ถึง11 เส้น แล้วก็ IEC อีก 3 กราฟเหมือนกันนะครับกราฟละ10 เส้นนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วนะครับ มีใครสงสัยอะไรไหมเนื้อหาส่วนนี้ ยังพอจำได้นะครับอ่าแล้วก็ถัดมานะครับ อันนี้ในตัวอย่างของ IEEE ANSI Standard ตรงนี้นะครับ ผมใช้วิธีตัวอย่างผมจะเป็นการดูจากกราฟ ใช่ไหมถ้าเขามีกราฟให้นะครับ เราอ่านกราฟนะครับเป็นตัว ดูกราฟแกน x จะเป็นค่าเท่าเป็นจำนวนเท่าของกระแสหรือเป็นกระแส per unit ใช่ไหมกระแสเป็นจำนวนเท่าของกระแสพิกอัพจำได้ไหมครับ เราคำนวณก่อนว่ากระแสที่ไหลมาเนี่ยเป็นกี่เท่าของกระแสพิกอัพถ้าเซตพิกอัพไว้ที่ค่าค่าหนึ่งนะครับนี้ในกรณีของ i i t ิ i p อ e e and c standard ส่วนใหญ่เขาเซตพิกอัพไว้ที่เป็นค่าเป็นเป็นกระแสเป็นแอมนะครับเป็นกระแสเป็นแอมตรงนี้ กระแสส่วนใหญ่มันจะมันจะบอกเป็นแอมอย่างเงี้ยห้าแอมใช่ไหมครับ เรามาดูว่ากระแสไหลเข้ารีเลย์จริงๆ เราต้องเทียบกับเทอร์เรโชของ CT มาก่อนนะครับใช่ไหมเทอร์เรโชของ CT ผ่านมาแล้วก็ มาเป็นกระแสที่เข้ารีเลย์เป็นกี่เท่านะครับพอได้กี่เท่าเราก็เอาไปอ่านค่า บนแกน x ใช่ไหม อย่างกรณีนี้กระแส 35 แอมที่ไหลเข้ารีเลย์คิดเป็น 7 เท่านะครับนั่นคือปลั๊ก ค่ามันมัลติเพิลออฟดีเลย์แท็นะครับ หรือกระแสเป็นเปอร์ยูนิตนั่นเองใช่ไหมเป็นมัลติเพิลออฟดีเลย์แท็หมายความว่าเป็นกี่เท่าของแท็บเซตติ n งถูกไหมเป็นตัวคูณเข้าไปในแท็บเซตติ n งตัวนี้พอคูณเข้าไปในค่าแท็บเซตติ n งจะกลายไปเป็นกระแสเป็นแอมในอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมในอีกนัยยะหนึ่งใช่ไหมค่าเนี่ยเป็นค่าที่เอาถ้าเอาค่าตัวเลขในแกนนี้ไปคูณเข้าไปในค่าแท็บเซตติ n งอ่ะมันจะเป็นกระแสที่ไหลผ่านรีเลย์เป็นแอมถูกไหม หมายความว่าเราเราคำนวณย้อนกลับได้ไหมเรารีเวิร์สกลับใช่ไหมจากค่าในแกน x เนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปคูณกระแสเซตติ้งรีเลย์มันก็จะกลายเป็นแอมของรีเลย์จริง ๆ ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาแอมมาหารมาหารแท็บเอาแอมที่ไหลกระแสที่ไหลเข้ารีเลย์เป็นแอมมาหารด้วยแท็บเซตติ้งเป็นไงครับ เราก็จะมาอ่านกราฟใช่ไหมเป็นจำนวนเท่าที่แกน x นะครับงั้นบางใจในที่นี้บางครั้งเขาก็เรียกว่าเป็น multiple of relay tab setting นะครับหรือเพื่อง่ายแกน x เป็นกระแสเป็น per unit นะครับกระแสเป็น per unit นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูกันต่อนะครับ ที่หัวข้อ 5.3 นะครับ หัวข้อหัวข้อในชีตอาจจะไม่ได้เรียงนะครับ กับในสไลด์นะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ ดูดูชื่อหัวข้อเอาแล้วก็ดูเนื้อหาเอา เพราะว่าผมมาขยับนะครับจาก จากตำราเป็นเอกสารคำสอนนะครับทีนี้มาดูเรื่องคุณสมบัติของรีเลย์ตามมาตรฐาน IEC บ้างนะครับ หลักการเดียวกันเลย เหมือนเหมือนกันเลยนะครับ เหมือนเหมือนกันเลย ในมาตรฐาน IEC นะครับการในมาตรฐาน IEC รีเลย์ป้องกันกระแสเกินเนี่ยมีสมบัติการหน่วงเวลานะครับ ก็ในลักษณะเดียวกับที่พูดไปในข่าวที่แล้วนะครับ โดยปรับตั้งที่ค่าตัวคูณเวลานะครับ ตัวคูณเวลาจะมีค่า 0.1 0.2 ไปจนถึง 1 นะครับอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 1 โดยทั่วไป แต่ถามว่าผู้ผลิตอาจจะทำฟังก์ชันที่นอกเหนือจากนี้ได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับแต่สแตนดาร์ดเขาจะเซตระหว่าง 0.1 ถึง 1 นะครับแต่การเซตเนี่ยไม่ได้เป็นขั้นๆ อย่างนี้นะไม่ได้เป็นสเต็ปนะครับการเซตทม์มัลติเพิลเนี่ยไทม์มัลติพลายเออร์เซตติ้งเนี่ย TMS เนี่ยเซตได้ต่อเนื่อง เราอยากเซต0.25 ก็ได้ 0.275 ก็ได้นะครับ เราเซตได้หมดเลย เพราะว่ามันเป็นค่าที่เป็น continuous นะครับ ค่านี้แต่เวลาถ้าแสดงกราฟนะ อาจจะแสดงเป็นเส้นๆประมาณสัก10เส้นแต่เราเซตค่าระหว่างกลางของกราฟได้ เห็นไหมครับ เราเซตค่าระหว่างกลางของกราฟได้นะครับ ส่วนกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับ ก็จะเซตเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดรีเลย์ละนะครับ อาจจะไม่เซตเป็นแอมละแต่เซตเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดรีเลย์นะเปอร์เซ็นต์ของกระแสปรับตั้งนะครับ นั้นอาจจะเซตได้นะครับ เช่น 50% 50% 75% 100% 125 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ หรืออาจจะละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับ ไม่แน่มันอาจจะมี5 50 70 80 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็คือถ้าเป็นรีเลย์รุ่นใหม่ๆ ที่เป็นมัลติฟังก์ชันดิจิตอลรีเลย์ก็อาจจะเซตได้ในสเต็ปที่ละเอียดขึ้นได้ แต่ถ้าเป็นรีเลย์เป็นแบบแมชแคนิคอลเป็นจานหมุนเป็นอะไรแท็บมันอาจจะมีระยะห่างนะครับงั้นตรงนี้เป็นค่าถ้าเป็นรีเลย์แมชคีนิกส่วนใหญ่มันจะไม่ต่อเนื่องแล้วต้อง เราเลือกเอา เลือกเป็นสเต็ปสเต็ปเอานะครับ เลือกเป็นสเต็ปเอาอย่างเช่นถ้ารีเลย์มีพิกัด 5 แอมป์ถ้าเราเซตไว้ที่ 50%หมายถึงเท่าไหร่ครับ 2.5 แอมป์ 2.5 แอมป์นี่แหละคือ I pick up ใช่ไหมในมุมของ เวลาเราเอาไปคำนวณนนะครับ กระแสพิกอัพคือ 2.5 ส่วนใหญ่รีเลย์พิกัดรีเลย์ก็จะเป็น ถ้าเราเลือก CT เอาพุทเป็น 5 แอมจะเป็นที่รู้กันเลยว่าเราเลือกพิกัดรีเลย์เป็น 5 แอมถ้าเราเลือก CT output secondary เนี่ยเป็น 1 แอมจะเป็นที่รู้กันเลยว่ารีเลย์เนี่ยมีพิกัด 1 แอมตามเห็นไหมครับนั้น ตัวเลตเตสเคอร์เรนต์ของรีเลย์นะครับ อย่างเช่นกรณีเป็น 5 แอมป์นะเราเซตได้เราอาจจะเซตได้ตั้งแต่ 50 ถึง 200เปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าเราเซตพิกอัพเคอร์เรนต์ไว้ที่เซตค่ารีเลย์เซตติ้งนะครับเซตรีเลย์ไว้ที่ 200เปอร์เซ็นต์ถ้าเซตรีเลย์ไว้ที่ 200เปอร์เซ็นต์หมายความว่ารีเลย์ตัวนี้จะพิกอัพที่กระแสกี่แอมป์ครับ 200เปอร์เซ็นต์ของ 5 แอมป์ก็คืออะไร 10 แอมป์เห็นไหมเขาคุยกันเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่สุดท้ายเป็นไงครับ ความหมายเดียวกันในใน i e ิ e หรือ ANSI Standard เราจะบอกเลยว่าเราเซต 2.5 5แอม6แอม7แอมถูกไหมแต่ใน IEC เราจะบอกว่าเราเซต 50% 75%หรือ 200%ถูกไหมครับ ใน IEC เราเรียก 200%ถ้ารีเลย์พิกัด5แอมแต่ใน IEEE เราเรียกเราเซตไว้ที่10แอมมันเหมือนกันไหมครับ มันเหมือนกันถูกไหมเหมือนกันนะครับนั้นมันความหมายเดียวกันนะครับ แล้วกราฟเขาก็เป็นคนละคนละธรรมชาติของกราฟนิดหน่อย เพราะพารามิเตอร์คนละตัวกันใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมที่ผมให้พอดกราฟต้องลองไปพอดดูนะครับ ถ้ากระแสเริ่มต้นทำงานเป็น 2.5 แอมป์ก่อนก็จะเริ่มต้นทำงานเมื่อกระแสเมื่อรีเลย์มีกระแส 2.5 แอมป์ไหลผ่านนะครับ ส่วนกรณีที่เป็นกราฟกราวรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ลัดวงจรลงดินเนี่ย อาจจะเซตได้ที่ค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำๆได้ละเอียดหน่อยนะครับ เช่น 20 30 40 ก็ได้นะครับ ตัวอย่างก็ได้มีกราฟเคยแสดงไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันค่าปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์ปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์ก็คืออะไรค่าที่อยู่บนเกณฑ์ x นั่นเองนะครับ ปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์หรือค่า multiple of relay tab setting ตัวเดียวกันเลยใช่ไหม multiple of relay tab setting ก็คือค่าบนแกน x นะ plug setting multiplier ก็คืออะไรกระแสที่ไหลผ่านรีเลย์ส่วนด้วยกระแสปรับตั้งนะครับกระแสปรับตั้งรีเลย์นั้นกระแสปรับตั้งรีเลย์ก็คือกระแสตัวค่ากระแสปรับตั้งรีเลย์นี้ก็คืออะไรกระแสพิกอัพนั่นเองนะครับกระแสพิกอัพถ้าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ นะครับเราเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เป็นแอมได้ใช่ไหมถูกไหมครับเทียบกับพิกัดใช่ไหมเทียบกับพิกัดนะครับ กระแสไหลผ่านรีเลย์นะครับ สมมติผมใช้สัญลักษณ์ IR กระแสไหลผ่านรีเลย์ก็คือกระแสทางด้านพายมารีนะครับกระแสปฐมภูมินะครับพายมารีหารด้วย CT ratio ก็ได้นะครับ CT ratio นั่นคือตรงนี้ ทั้งก้อนนี้คืออะไรครับ ก็คือ IR เหมือนกันใช่ไหม กระแสที่อยู่บนที่ไหลอยู่ทางด้านไพมารีนะครับ กระแสทางด้านไพมารีหารเทียบอัตราส่วนของ CT นะครับ ก็คือกระแสที่ไหลเข้าไปที่รีเลย์นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ รีเลย์พิกัด5แอมป์นะครับ ทำการปรับตั้งกระแสไว้ที่ 50%นะครับ 50%หมายความว่า 50%หมายความว่า ก็เป็นไงครับ 50%ก็คือเรากระแสรีเลย์จะเริ่มต้นทำงานที่กระแส 2.5 แอมป์ ใช่ไหมกระแส 2.5 แอมป์นะครับงั้นสมมุติว่ามีรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับ ติดตั้งอยู่รีเลย์ตัวนี้นะครับ 5 แอมป์นะครับเราเซตไว้ที่ 50%นะครับ หมายความว่ากระแสพิกอัพคือ 2.5 แอมป์ใช่ไหมถูกไหมครับนั้นรีเลย์ตัวนี้นะครับจะเริ่มทำงานถ้ากระแสไหลผ่านมัน 2.5 แอมป์นะครับ 2.5 แอมป์คำว่า plug set plug setting multiplier เท่ากับ 4 หมายความว่าไง หมายความว่ามีกระแสนะครับ 4 per unit ใช่ไหม กระแส 4 per unit เนี่ย เทียบแล้วเป็นกี่แอมป์ 10 แอมป์ถูกไหมครับ ก็เป็นกระแส 4 per unit ก็คือ 4 คูณ 2.5 นะครับ 10 แอมป์ หมายความว่าถ้ามีกระแสไหลผ่านรีเลย์มา 10 แอมป์ มันเท่ากับ4 per unit โอเคไหมครับ นั่นคือค่าที่เรียกว่า plug setting multiplier นั่นเองนะครับ คือค่าที่อยู่ตรงไหนครับ ถ้าเราไปอ่านตรงนี้ครับ คือค่า plug setting multiplier หรือมันคือกระแสเป็น per unit นั่นเองนะครับ10แอมก็จะมาอ่านที่ 4 เท่า โอเคไหมครับ10แอมนะครับ กระแส10แอมจะมาอ่านที่ 4 เท่า ถ้ากระแส15แอมเป็นไงครับ กระแส15แอมก็คือ 6 เท่า ใช่ไหม กระแสถ้ากระแส 15 แอมป์ไหลผ่านนะครับ ถ้ากระแส 15 แอมป์ไหลผ่านรีเลย์ก็คือกิจก็มาอ่านที่ 6 เท่า ใช่ไหมครับ 6 เท่าของกระแสพิกอัพนะครับ มันใช้เวลาเท่าไหร่เราก็อ่านกราฟได้ หรือว่าไปคำนวณก็ได้นะครับคำนวณตาม IEC คืออะไรครับ กราฟของ IEC time คืออะไร ก็เท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งส่วนด้วยกระแสไอยกกำลังีลบหนึ่งคูณกับท์มันติพายเออร์เซตติ้งถูกไหมจำได้ไหมครับงั้นค่า k กับค่า p นะครับขึ้นอยู่กับอะไรแค่ k กับค่า p ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น standard inverse very inverse หรือว่า extremely inverse จำได้ใช่ไหมถูกไหมครับนะครับ แล้วก็ตัวมันติอ่ายเออร์เซตติ i งก็คือเราต้องการชิปกราฟให้มันสูงต่ำแค่ไหนใช่ไหม นะครับตัว time m u l t i p l อร์ setting ก็คือตัว TMS ตัวนี้นะครับตัว TMS ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือกราฟตัวอย่างนะครับที่ time multiplier setting ต่าง ๆ เห็นไหมครับ time multiplier setting ที่ค่าต่างๆเราเซตได้ 0.1ขึ้นไปเรื่อย ๆ ด้านนี้เป็น current plug setting multiplier เห็นไหมครับ plug setting multiplier นะครับเรียกว่า PSM นะครับ PSM Plug Setting Multiplier นะตัวนี้เรียกว่า TMS TMS นะงั้นตรงนี้เป็นเท่านะเป็นหรือพูดง่ายๆค่านี้นะครับ เอาแบบ เรียกอีกอย่างหนึ่งกระแสที่มีหน่วยเป็นเปอร์ยูนิตได้ไหมได้นะครับกราฟแต่ละเส้นเป็นไงครับกราฟแต่ละเส้นหมายความว่ามันคือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอะไร กับกระแสนะครับ กระแสในที่นี้ยกกำลัง p ลบ1คูณกับ tms นะครับ ที่ tms ค่าต่างๆ ก็คือกราฟแต่ละเส้นใช่ไหม tms ค่าต่างๆ คือกราฟแต่ละเส้นนะครับ หรือถ้าจะเขียนนะครับ เอาอาจจะเขียนเป็นสมการ t เท่ากับ k ส่วนด้วย กระแสที่ไหลผ่านรีเลย์นะ ส่วนกระแส พิกอัพยกกำลัง P ลบหนึ่งคูณกับ TMS ได้ไหม กระแสในสมการล่างคือกระแสที่มีหน่วยเป็นเปอร์ยูนิตกระแสในสมการบนเป็นกระแสที่เป็นแอมเหมือนกันไหมครับ ดูออกไหม แยกออกไหมครับ กระแสในสมการล่างหมายถึงเราอ่าน เราอ่านจากกราฟใช่ไหม ความเข้าใจบนกราฟถูกไหมครับแต่กระแสในสมการบนคือกระแสไหลผ่านรีเลย์เป็นแอมส่วนด้วยกระแสเซตติ้ง IR ส่วน IP ก็คืออะไรครับ คือ I เป็นเปอร์ยูนิตนั่นเองถูกไหมครับ ตัวเดียวกันถูกไหม IR ส่วน IP คือกระแส I เป็นเปอร์ยูนิตนะครับ ที่ผมเขียนให้ดูเพราะว่ามันจะมีบางตำราหรือว่าบางแมนนวลของรีเลย์เขาอาจจะเขียนทำนองนี้ทำนองข้างบน แต่ความหมายเดียวกันไหมครับ ความหมายเดียวกันใช่ไหม เราแปลงกระแสเป็นเปอร์ยูนิตก่อนนั่นเองใช่ไหมแล้วก็นั่นคือสมการข้างล่างนะครับ เก่นะครับ ทีนี้มาลองดูตัวอย่างนะครับ ดูตัวอย่างที่น่าจะเป็น 5 จุดเท่าไหร่ในนั้นนะครับ ตัวอย่างถ้าเป็นในตำราคือ 4.5 ถ้าเป็นในตำราการสตัวอย่างที่ 4.5รีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับ มีคุณสมบัติตามนี้ t เท่ากับ 0.14 ส่วนด้วย i ยกกำลัง 0.02ลบ1แบบนี้เป็นกราฟประเภทไหนครับ standard inverse หรือ very inverse หรือ extremely inverse ครับ ตัวพารามิเตอร์ 0.14 กับ 0.02 คืออะไร อะไรนะ เป็นแบบ IDMT ใช่ไหม Standard Inverse นั่นเองนะครับ เป็น Standard Inverse นะครับ ถ้าเราใช้หม้อแปลงอัตราส่วน 1,000ทับ5นะครับ พิกัดรีเลย์5แอมป์ปรับกระแส Setting ีเลย์ไว้ที่ 100%อันดับแรกก่อนนะครับ 100%คือกี่แอมป์ Standard อ่าอ่าพิกัดมัน 5 ใช่ไหมอ่านั้นรีเลย์มันอาจจะมีพิกัด5แอมป์หรือ1แอมป์ถ้าพิกัดมันเป็น1แอมป์100%ของมันคือ1แอมป์ใช่ไหมแต่ในที่นี้พิกัดมันเป็น5แอมป์นั้น100%ของมันก็คือ 5แอมป์นะครับ งั้นปรับ time dial setting นะครับก็ให้ทำสองค่า ให้ให้ลองคำนวณที่ 2 ค่า ค่าที่ 0.5 กับที่ TMS ที่ 1 TMS เป็น 0.5 กับ TMS เป็น 1 นะครับ ลองดูนะครับ ถ้าผมวาดรูปนะครับ รีเลย์ตัวนี้รับสัญญาณจาก CT 1000ทับ5นะครับ ก็สมมุติว่าเป็นสายส่งเส้นหนึ่ง นะครับรีเลย์ตัวนี้รับสัญญาณจาก c ่งพันทับห้านะครับรีเลย์ตัวนี้เซตไว้ที่รร้ออยเเป์ซ็นของห้าแอมป์ก็คือเซตไว้ที่ห้าแอมป์ถูกไหมครับห้าแอมป์นะครับคำถามก็คือรีเลย์ตัวนี้เป็น standard inverse นะครับ SI นะครับทีนี้เขาถามอะไรครับเขาถามว่าถ้ากระแส ถ้ากระแส ผิดพ่องมีค่า 5,000 แอมป์หรือฟอลนะครับ 5,000 แอมป์ฟอลที่นี่ปั้งลงมาปั๊บทำให้เกิดกระแส 5,000 แอมป์ี๋ยว่าเข้าใจไหม 5,000 แอมป์จะทำให้กระแสไหลผ่านรีเลย์เท่าไหร่ก่อน ที่ที่กระแสด้านไพรมารี5,000 แอมป์กระแสที่ไหลผ่านรีเลย์เท่ากับกี่แอมป์ครับ ก็เป็น 5,000 คูณกับเทเลโชซีทีใช่ไหม หารด้วยเทเลโชนะครับ คูณห้าหารด้วยพันเท่ากับยี่สิบห้าแอมใช่ไหมอันดับแรกกระแส IR เป็นยี่ห้าแอมยี่สิบห้าแอมเวลาเราเอาไปพิจารณาบนกราฟของรีเลย์ตัวนี้กระแสตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับ เป็นเปอร์ยูนิตเทียบกับอะไร เทียบกับค่าเซตติ้งใช่ไหมเห็นไหมครับ มันดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะคำนวณได้ทุกเคสเลยนะ อเคไหมครับ เราจับประเด็นให้ได้ก่อนนะว่ากราฟรีเลย์เราคุยกันบนกระแสเปอร์ยูนิตใช่ไหมถูกไหมครับ แล้วเราต้องหาก่อนว่ากระแสเปอร์ยูนิตเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับกระแสที่ไหลเข้ารีเลย์ต้องเทียบจากเทนเลโชของ CT ด้วย ถูกไหมโอเคไหมครับนั้นเราจับประเด็นได้ปุ๊บเนี่ยเราจะคำนวณได้ทุกเคสนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเอารีเลย์ไปโคดีเนตกันเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นกระแส ในที่นี้นะครับจากกราฟนะครับกระแสเป็นกี่เปอร์ยูนิตนั้นกระแส 25 แอมป์เทียบได้กี่เปอร์ยูนิตครับ หรือเป็น PSM ก็ได้นะปักเซตติ้ง P PSM นะครับ หรือกระแสเปอร์ยูนิตเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ 25 ส่วน 5 ก็คือ 5 เปอร์ยูนิตใช่ไหมครับ ถ้าเราอ่านกราฟ ถ้าเรามีกราฟดีเลย์เราไปดูตรงแกน x เป็น 5 เปอร์ยูนิตใช่ไหมไทม์ไทม์เซตติ้งเป็น 0.5 กับเป็น 1 ใช่ไหม เป็น0.5กี่เวกี่วินาที เป็น 1 กี่วินาทีใช่ไหมแต่ในที่นี้เราคำนวณเอา เราคำนวณจากสมการใช่ไหมครับ ก็จะได้ค่าตรงๆจากสมการเลยก็ได้นะครับ งั้นเอาไปคำนวณนะครับ ที่ time dial setting เป็น1คำนวณได้ไหมที่ time dial setting เป็น0.5คำนวณได้ไหมใช่ไหมครับสุดท้ายเราได้รีเลย์ pick up current เป็น5 per unit ไอ้ไม่ pick up กระแสเซตกระแสที่กระแสที่ไหลผ่านรีเลย์คือ 5 เท่า คือ 5 per unit หรือ5ระย unit นะครับที่ time multiplier setting เป็น 1คำนวณได้เท่าไหร่ ที่ time multiplier setting เป็น 0.5คำนวณได้เท่าไหร่ โอเคไหมครับ ตัวอย่างนี้ก็แค่คำนวณให้ดูนะครับมันก็จะ d ี l a y 4.28 วินาทีนะครับที่ TMS เป็น 1 ที่ TMS เป็น 0.5 มันก็จะ delay แค่ 2.14 วินาทีนะครับตอนที่กระแสณสภาวะที่กระแสเป็น 5,000แอมป์ ใช่ไหมถ้า 5,000 แอมป์เปลี่ยงลงมาเป็นไงครับกระแส 25 แอมป์แต่ว่า 25 แอมป์โอเคมันเกินพิกอัพมันทำงานอยู่แล้วล่ะใช่ไหมแต่มันจะดีเลย์ไปเท่าไหร่ครับมันจะดีเลย์ไปเท่าไหร่เราก็หาก่อนว่า 25 แอมป์เป็นกี่เปอร์ยูนิตเท่านี้เปอร์ยูนิตจะดีเลย์เท่าไหร่ใช่ไหมเท่านี้เปอร์ยูนิตนั้นมันขึ้นอยู่กับเราเซต TMS ไว้ที่เท่าไหร่ด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับเราเซต TMS ไว้ที่เท่าไหร่นะครับ มาลองดูนะครับออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ รีเลย์กระแสเกิน แบบหน่วงเวลาผกผันอย่างยิ่งคือ extremely inverse extremely inverse ก็จะมีสมการนะครับ เป็น t เท่ากับ 80 t เท่ากับ 80 ส่วนด้วย i ยกกำลัง2ลบ 1 คูณกับ tms ถ้าเราใช้หม้อแปลงนะครับเรโช1,000ทับ5นะครับ รีเลย์มีพิกัด 5 แอมป์แต่เราปรับรีเลย์ไว้ที่ 125%นะครับอันดับแรกต้องคำนวณก่อนว่า 125%คือกี่แอมป์ใช่ไหม ร้อยี่ห้าเปอร์์เซ็นตกี่แอมป์ถ้าต้องการให้รีเลย์ทำงานที่เวลาสองวินาทีนะครับ เมื่อตอนที่เกิดฟอลหกพันแอมป์เราจะปรับตั้ง TMS ไว้ที่เท่าไหร่ เราจะปรับตั้ง TMS ไว้ที่เท่าไหร่นะครับ ผมวาดรูปเหมือนเดิมก่อนนะรีเลย์นะครับอยู่นี่เซตรีเลย์ไว้ที่เท่าไหร่ครับกี่แอมป์ ร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นตของของห้าแอมนะครับ ก็เท่ากับเท่าไหร่หกจุดสองห้าแอมนะครับ ตรงนี้เขียนอธิบายไว้แล้วหกจุดสองห้าแอมนั้นรีเลย์ตัวนี้จะทำงานเมื่อกระแสเกิน6.25แอมป์ขึ้นไปใช่ไหมโอเคไหม ถ้ากระแสที่ไหลผ่านมันต่ำกว่า6.25มันไม่ทำงาน ถูกไหมครับ เสร็จแล้วยังไงต่อครับ ซีทีมีเลโชหนึ่งพันทับห้าใช่ไหมหนึ่งพันทับห้านะครับ ถ้าเกิดมีกระแสลัดวงจร ถ้ากระแสลัดวงจรหกพันแอม เกิดขึ้น กระแสลัดวงจรหกพันแอมจะทำให้กระแสไหลไปที่รีเลย์เท่าไหร่ครับ หกพันคูณกับห้าส่วนด้วยพันใช่ไหม เท่ากับ สามสิบแอมถูกไหม นั้นสามสิบแอมสามสิบแอมมาเทียบแล้วจะเป็นกระแสกี่เปอร์ยูนิตใช่ไหมสามสิบแอมมาเทียบแล้วจะเป็นกระแสกี่เปอร์ยูนิต นั้นสามสิบแอมมาเทียบได้เป็นสี่จุดแปดเปอร์ยูนิตถูกไหมสี่จุดแปดสี่จุดแปดก็คือกระแสที่จะเอามาแทนในสมการใช่ไหมถูกไหมครับ ทีนี้กรณีนี้เขาไม่ได้บอก TMS แต่เขาให้เราหา TMS ที่ควรจะเป็น ถ้าเราอยากจะดีเลย์ สองวินาที เขาไม่ได้บอก TMS แต่ให้เราหา TMS ที่ควรจะปรับตั้งให้ได้ดีเลย์สองวินาทีในเงื่อนไขนี้ใช่ไหมนะครับเมื่อเราแทนค่าเข้าไปนะครับ กระแสเป็น 4.8 per unit หรือตัว plug setting multiplier เท่ากับ 4.8 ใช่ไหมนั้น4.8 นะครับ ต้องการเทียบหน่วงเวลา 2 วินาที ใช่ป่ะต้องการจะหน่วงเวลา 2 วินาที นั้น TMS คำนวณได้ไหมครับ คำนวณได้นะครับเพราะนั้นคำนวณออย่างทั้งก้อนนี้นะครับ หมดนี้คำนวณออกมาได้ 3.63 เราย้าย 3.63 ไปหาร 2 ใช่ไหมเราได้ TMS เป็น 0.55เพราะนั้นกรณีนี้ถ้าเซต TMS เป็น 0.55 เราจะได้เงื่อนไขตามที่โจทย์ต้องการ ใช่ไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเซตดีเลย์เราก็คำนวณได้ละนะครับอยากดีเลย์แบบนี้ด้วยกระแสเท่านี้จะให้ดีเลย์เท่าไหร่ด้วยกระแสเท่าไหร่นะครับ เราก็เซตทำนองนี้ได้นะคำนวณนะสามารถที่จะคำนวณได้นะครับ เป็นกรณีกรณีไปนะโอเค4.2.3.3 เป็นหลักการปรับตั้งนะครับ เป็นหลักการปรับตั้ง ผมจะให้ดูตัวอย่างนะที่เป็นข้อสอบสภาลองดูก่อนนะก่อนที่จะไปต่อนะครับ ก่อนที่จะไปต่อ ผมยกตัวอย่างข้อเอาข้อไหนดี เอาข้อร้อยยี่สิบสี่แล้วกันนะ หรือร้อยยิบสามอ่ะข้อร้อยยี่สิบสามนะครับ ดูข้อร้อยยี่สิบสามพอมองเห็นไหม เอาสักสองข้อก็ได้ร้อยยี่สามร้อยยี่สิบสี่แล้ว ข้อดีไปขัดทำให้เยอะ ๆเลยนะข้อสอบสภาบางข้อเขาให้สมการบางข้อเขาไม่ให้นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนสอบเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยสอบนะ ผมไม่เคยเข้าห้องสอบว่าไม่รู้ข้อสอบมันแรนดอมมันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันนะผมผมช่วยออกข้อสอบไปบางข้อนะ แต่เป็นอีกวิชาหนึ่งวิชา power system ทีนี้อย่างอย่างที่ผมเห็นเนี่ยอย่างข้อสอบนี้เขาเขาเขาเปิดเขาเรียกอะไรเป็นข้อสอบที่เขาเผยแพร่ได้อยู่แล้วนะครับเผยแพร่ได้นะแต่ว่าห้ามจำหน่าย เขาโพสต์ไว้บนหน้าเว็บอยู่แล้วใช่ไหมที่ผมแนะนำให้ไปโหลดอย่างข้อร้อยยี่สิบสามเนี่ยเขาไม่ได้ให้สมการเรามาเลยนะแต่เขาบอกว่า IEC ตาม standard IEC ที่เป็น very inverse นะครับเป็น very inverse นั้นไอสแตนดาร์โอเวอร์เคอเลนต์รีเลที่เป็นเวลี่อินเวอร์สปรับตั้ง TMS ไว้ที่ 0.3 TMS ไว้ที่ 0.3 นะครับ CT ratio 1,000 ทับ1งั้นรีเลย์ตัวนี้มีพิกัด 1 แอมใช่ไหม มีพิกัด 1 แอมนะรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์มีพิกัด 1 แอมปรับตั้งไว้ที่ 100%หมายความว่าพิกอัพเคอร์เรนต์มันก็คือ 1 แอมใช่ไหม พิกอัพเคอร์เรนต์คือ1แอมป์นะครับ ถ้ากระแสฟอลนะครับ ถ้ากระแสฟอลหนึ่งหมื่นแอมป์นะครับ รีเลย์จะทำงานเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ รีเลย์จะทำงานเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่นะครับ ผมลองมาใช้ตัวนี้คำนวณดูนะรีเลย์เป็นแบบ very inverse very inverse สมการมันเป็นไงครับ very inverse เท่าไหร่ สิบสามจุดห้าหารด้วยเท่าไหร่ i ลบหนึ่งใช่ไหมคูณกับ tms นะครับงั้นเวลี่อินเวอร์เขียนว่าสมการนี้กลายเป็นว่าถ้าเราทำโจทย์แบบนี้เราต้องรู้เอง ใช่ไหมครับ ต้องรู้เองนะแต่บาง ผมเห็นโจทย์บางข้อเขาก็ให้มา สมการแบบนี้นะครับ แล้วยังไงต่อครับรีเลย์ตัวนี้นะครับ ติดตั้ง นะครับ รับสัญญาณจาก CT CT เท่าไหร่ครับเรโชเมื่อกี้เท่าไหร่หนึ่งพันทับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งพันทับหนึ่งหนึ่งพันทับหนึ่งนะครับ กระแสฟอสหนึ่งหมื่นแอมโอเคไหมครับนั้นรีเลย์เซตติ้งไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่าเซตติ้งไว้ที่หนึ่งแอมใช่ไหมครับหนึ่งแอมนะครับ กระแสฟอสหนึ่งหมื่นแอมก็จะมีกระแสไปที่ รีเลย์เท่าไหร่ครับ IR เท่ากับ10แอมใช่ไหมครับ10แอมนะครับ10แอมเท่ากับกี่เปอร์ยูนิตเท่ากับ 10เปอร์ยูนิตถูกไหมครับ 10เปอร์ยูนิตก็คือสิ่งที่เราจะมาแทนค่าที่นี่เซต TMS เมื่อกี้นะครับเขาให้เซตเขาเซตไว้ที่ TMS 0.3 ถูกไหมครับจำได้ใช่ไหม 0.3 นะครับงั้นเราก็แทนค่า t เท่ากับ 13.5 ส่วนด้วย 10 ลบ 1 คูณกับ 0.3 นะครับ มีใครมีเครื่องคิดเลขนะครับ 13.5 ส่วนด้วย 9 คูณกับ 0.3 วินาทีนะครับ ได้เท่าไหร่ครับ 0. จุดเอาสัก 3 ตำแหน่ง 0. จุด45 เฉยๆ 45 นะครับ วินาที นะครับทันใช่ไหมผมลองย้อนกลับมาดูว่าคำตอบนะครับตอบ 0.45 นะครับโอเคไหมครับข้อนี้ก็จะได้คำตอบ 0.45 ก็ตรงแล้วที่เขาเฉลยไว้งั้นจริง ๆอย่างข้ออื่นไปลองทำเองได้ไหมโอเคไหมครับงั้นไปไปซ้อมทำก็จะเป็นการซ้อมมือซ้อมมือซ้อมทำทำทำนะครับโอเค ว่าจะสองข้อ เอาสักข้อเดียวก็พอ สแกนดูแทนนะ สแกนดูแทนแล้วกันนะข้ออื่นทำคล้ายๆกัน แต่อย่างนี้ถ้าเกิดซีทีด้านนี้เป็นห้าแอมเป็นไงครับ แสดงว่ารร้ออยเเป์ซ็นตของมันคืออะไรห้าแอมใช่ไหมคือรีเลย์มีพิกัดาแอมนั่นเองนะครับก็คำนวณแค่เปลี่ยนตัวเลขอะคำนวณจะคล้ายๆกันเลย แต่เปลี่ยนตัวเลขนะครับ หาเวลาหาเวลาหรือหา TMS เนี่ยเห็นไหมข้อนี้ให้หา TMS ถ้าถ้าแต่ต้องบอกเวลาบอกเวลาหา TMS บอก TMS หาเวลาเห็นไหม ถูกไหมครับ อันนี้มันก็โจทย์เขาก็แล้วแต่เขาจะออกนะครับ จะมีโจทย์บางข้อนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าบางข้อเขาก็ให้ อย่างเนี่ยบางข้อให้สมการมาเห็นไหมครับเนี่ย SI curve standard inverse เนี่ยให้สมการนะครับ บางข้อไม่ให้บางข้อให้นะครับ ก็ โอกาสที่จะแรนดอมโจทย์ที่เป็นสมการ แบบนี้ออกมานะครับ เยอะมากเพราะว่าผมเท่าที่ผมรีวิวดูเนี่ย โจทย์อย่างเงี้ยเยอะมากเลยบอกบอกอะไรอะ่ะบอกวินาทีหา TMS เห็นไหมบอก TMS หาวินาที อย่างเงี้ยโอเคไหมครับงั้นไปไล่ทำให้หมดเลยนะครับ เพราะว่าผมเองก็อาจจะเอามาเป็นแนวออกข้อสอบผมด้วยนะเอาเป็นข้อสอบเหมือนกันนะครับ แล้วก็น่าจะทำได้ทั้งข้อสอบ ในวิชาแล้วก็ตอนสอบสภาด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เรื่องการดูกราฟดีเลยไม่มีใครสงสัยแล้วใช่ไหมกราฟดีเลยไม่มีใครสงสัยคราวนี้ไอเซตติ้งนะครับ อย่างตัวอย่างที่ทำไปทั้งหมดก็คืออะไรครับ เราจะเซตพิกอัพเท่านี้แอม TMS เท่านี้ใช่ไหมพิกอัพเท่านี้ TMS เท่านี้พิกอัพนี้ทีนี้ เราถ้าเราเซตอย่างเงี้ยคำนวณได้ละคำนวณรีเลย์ได้ละนะครับว่ารีเลย์ยังไงอะไรยังไงแต่ว่าไอ้พิกอัพทำไมถึงเป็นเท่านี้นะครับคือเรื่องต่อไปละพิกอัพเคอร์เนต์ไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นไว้ที่ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไว้ที่หกไว้ที่สิบแอมไว้ที่ห้าแอมทำไมเราถึงเราจะเซตไว้ที่กี่แอมเนี่ยคราวเนี้ยนะครับที่ผ่านมาคืออะไรถ้าโจทย์บอกคำนวณได้ใช่ไหมโจทย์บอกคำนวณได้นะครับ แต่ต่อไปเราจะดูแล้วว่าเเราจะเซตที่กี่แอม มันจะต้องเซตกี่แอมใช่ไหมครับ คราวนี้เราจะต้องเป็นคนกำหนดเองละวว่าจะเซตกี่แอมจะดีเลย์ไทม์กี่วินาที จะดีเลย์ไทม์กี่วินาที จะเอาเท่ากี่วินาทีดีนะครับนี่ก็คือหลักในการปรับตั้งนะครับรีเลย์กระแสเกินแบบหน่วงเวลานะครับ ก็คิดว่าผมจะใช้เวลาที่ส่วนนี้นะหัวข้อนี้นานนิดนึงนะครับ อาจจะครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรืออาจจะเกือบเกือบชั่วโมง แล้วเราอาจจะค่อยเบรกกันนะครับ อันหลักในการปรับตั้งดีเลย์กระแสเกินแบบหน่วงเวลานะครับ เราเรียกว่าการทำโคดิเนชันการทำโคดิเนตนะทำดีเลย์โคดิเนชันเรียกว่าหรือถ้าจัดลำดับการทำงานให้สัมพันธ์กัน การทำงานให้สัมพันธ์กัน หรือบางครั้งอาจจะเรียกว่า time grade นะครับ time grading การทำ time grading นะครับ มันมีการโคเดเนชันสองแบบ จริงๆ แล้วมีไทม์เกรดดิ้งกับเค์เ r นต์เกรดดิ้งนะครับนั้นส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้คำว่าการทำโคเดเนตนะครับการทำีเลย์โคนะครับในทางปฏิบัตินะครับมีความไม่แน่นอนหลายอย่างในการทำงานในการเซตรีเลย์นะครับอันแรกก็คือการคำนวณกระแสลัดวงจร การคำนวณกระแสลัดวงจรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่ ประเมินเอาว่าถึงในลักษณะที่มันน่าจะมีค่าประมาณเท่านี้แอมหรือไม่เกินเท่านี้นะครับหรืออย่างต่ำเท่านี้มากกว่านะครับนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคำนวณถ้าในระบบใหญ่ใน power system ใหญ่นะครับเขาจะไม่คำนวณไม่ค่อยคำนึงถึงความต้านทานนะครับ เวลาคำนวณ fault เวลาคำนวณช็อตเซอร์กิตนะครับก็เขาจะ neglect ค่า R ออกไปเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับนั้นส่วนใหญ่ค่าในระบบ power system เป็นค่า x นะครับ สร็จแล้วเวลาคำนวณถ้าเกิดเราไม่ได้คำนวณถึง R นะครับการคำนวณแสงเวฟก็จะเป็นค่าที่ไม่ไม่ได้อาจจะต่างจากความเป็นจริงบ้างนะครับ power flow นะครับการคำนวณ power flow เนี่ยหรือคำนวณการไหลนะครับที่จะเรียนในช่วงบ่ายต่อใช่ไหมบางคนนะครับ การคำนวณการไหลของกำลังงานไฟฟ้าเนี่ยจริง ๆ แล้วสถานะก่อนลัดวงจรเนี่ยของระบบเนี่ย ก่อนที่ระบบจะรัดวงจรเนี่ยสถานะก่อนรัดวงจรมีผลมากต่อกระแสรัดวงจร มีโหลดตัวไหนต่ออยู่ในระบบ หรือมีเจเนเตอร์ตัวไหนต่ออยู่ในระบบบ้างใช่ไหมก็จะมีผลพอสมควรนะครับ แต่เราไม่สามารถคำนวณได้ทุกกรณีกระแสรัดวงจรเราไม่สามารถคำนวณได้ทุกกรณีที่เป็นไปได้แล้วเราจะคำนวณกรณีทั่วไปกลาง ๆนะครับ กรณีที่เป็นกรณีทั่วไปกลางๆนั่นเองงั้นเราจะได้กระแสรัดวงจรที่มันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง ตอนที่รัดวงจรจริง นั้นมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับ ค่าอิมพีแดนนะครับที่เอามาใช้ในการคำนวณก็เป็นค่าอะไรครับ เป็นค่าอิมพีแดนของสายส่งอิมพีแดนหม้อแปลงอิมพีแดนของหม้อแปลงนี่อาจจะค่อนข้างใกล้เคียงความเป็นจริงแต่อิมพีแดนสายส่งเป็นไงครับอิมพีแดนสายส่งเราคำนวณแบบไหน ตามวิชา 351ใช่ไหม RLC เราหา GMR D equivalent อะไรมาใช่ไหมครับถึงจะเป็น L เป็น C มันนะครับทีนี้เอามาคำนวณกระแสฟอลเป็นไงครับไอ้ค่านั้นกับค่าจริงเนี่ย มันไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะฉะนั้นการเซตอัพรีเลย์เนี่ยจะต้องเผื่อจะมีการเผื่อที่ค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เผื่อให้มากเงินงั้นตัวรีเลย์เองก็มีเออร์เลอร์อยู่บ้างนะครับเพราะะฉนั้นการเซตรีเลย์เนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องของการการทำในเรื่องของมาจิตนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากค่าต่างๆที่เรามาเซตนะกระแสลัดวงจรเนี่ยเป็นกระแสที่เราไม่ได้สภาวะจริงนะครับ มันก็ กับที่เราคำนวณได้อาจจะแตกต่างกันได้มากนะครับนั้นสำหรับเรป้องกันกระแสเกินนะครับเฟดฟอลตัวนี้นะครับในเฟดเนี่ยกระแสเริ่มต้นทำงานเนี่ยเราจะเซตให้อยู่กระแสสูงกระแสสูงสุด ในสภาวะทำงานปกติ กับกระแสลัดวงจรที่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับกระแสลัดวงจรที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีเราจะเซตรีเลย์ของสายส่งสักเส้นหนึ่ง โหลดนะครับสมมติว่าโหลดอาจจะมีมีโอกาสเป็นได้สักร้อยแอมนะครับนี่รีเลย์นะครับกระแสรับวงจรที่น้อยที่สุดนะครับอาจจะอยู่ที่ปลายปลายทาง อาจจะเป็นแบบซิงเกิลไลน์ทูกราวนั้นกระแสรับวงจรมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายค่าไหมครับเกิดทีเฟสฟอลที่นี่เกิดไลน์ทูไลน์ฟอลที่นี่เกิดไลน์ทูไลน์ทูกราวฟอลที่นี่เกิดซิงเกิลไลน์ทูกราว ฟอลที่นี่ เกิดทีเฟดฟอลที่นี่ เกิดลายทูลายเกิดลายทูลายทูกาวหรืออาจจะเกิดซิงเกิลลายทูกาวที่นี่ก็ได้ ถูกไหมหรือจะเกิดกลางสายส่งเป็นคนละค่ากันไหมครับ เป็นคนละค่ากันนะครับ แต่เวลาเราคำนวณเราคำนวณแต่เฉพาะที่ที่บัสเราคำนวณเฉพาะที่บัสเราจะไม่คำนวณกระแสรัดวงจรเนี่ยทุก ๆ เมตร หรือทุก ๆ กิโลเมตรคงทำไม่ไหวถูกไหมครับทำไม่ไหวหรอกนะครับ เราคำนวณที่บัส นั้นกระแสรับงจนต่ำสุดที่เป็นไปได้นะครับ ต่ำสุดที่เป็นไปได้ผมนู้นเคสนี้อาจจะเป็นเกิดซิงเกิลไลน์ทูกาวที่ปลายปลายสายส่งรีเลย์ตัวนี้ควรทำงานไหมควรทำงานใช่ไหมถูกไหมกระแสรับวงจรสมมติทีเฟสโฟลที่นี่รุนแรงสุดเลย ที่ต้นทางเนี่ยเป็นทีเฟสโฟลที่รุนแรงที่สุดเนี่ย สมมุติว่าตรงนี้อาจจะเป็นสมมติตรงนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแอมเลย ในขณะที่โฟลปลายทางถ้าเป็นซิงเกิลไลน์ทูกาวตรงนี้อาจจะหนึ่งพันแอมป์ ผมควรเซตรีเลย์ที่หนึ่งหมื่นแอมหรือหนึ่งพันแอมหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งพันแอมรีเลย์ควรเริ่มทำงานอย่างน้อย ๆ มันต้องเห็นพันแอมใช่ไหมถูกไหมครับ ผมไปเซตรีเลย์ไว้ที่สองพันแอมเป็นไงครับ ถ้าเซตรีเลย์สองพันแอมโอเคฟอลฟอลเกิดกลาง ๆ สายส่ง มันอาจจะเห็นใช่ไหมสองพันแอมอาจจะเกิดอาจจะเกิดกระเถิบเข้ามาถูกไหมครับสองพันแอมนี่อาจจะเกิดเกิดอาจจะเกิดกระเถิบเข้ามาอีกใช่ไหมใกล้ๆ คือกระแสโอล์มากค่อยๆ มากขึ้นเมื่อเมื่อโอล์เข้าเลื่อนเข้าหา ซอสถูกไหมครับสมมติตัวนี้ต่อกับแหล่งจ่ายนะครับ นั้นควรเซตเรเลยที่1,000แอมป์นะครับ1,000แอมป์ทีถามว่า500แอมป์ได้ไหมเซต500แอมป์ได้ไหมเซต500แอมป์ผิดไหมอ่า ก็ไม่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าโหลด โหลดแค่ร้อยแอม ถูกไหม ผมเซตสองร้อยแอมสองร้อยแอมสองร้อยแอมเป็นไง ก็เร็วไปอีก แล้ว จะไงดี สมมติผมเซตแปดร้อยแอม ผมเซตได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันน่ะ ผมเลือกเท่าไหร่ดีอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งหรือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมปัญหาอยู่นี่แล้วใช่ไหม ถ้าผมเซตผมบอกว่าผมเซตที่ 900ผมเซตที่900นะครับถ้าผมเซตที่900แอมป์900แอมป์ตันไพมารีนะถ้าผมเซตที่900แอมป์นะสิ่งที่ผมกลัวคืออะไร 1,000แอมป์เป็นค่าอะไรฟอลหนึ่งพันแอมอย่างที่บอกฟอลหนึ่งพันแอมมีเออร์เลอร์ได้เยอะใช่ไหมครับถามว่าฟอลจริงๆ เป็นไปได้ไหมครับเป็นเก้าร้อยเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้นะครับ เกิดจังหวะระบบขณะนั้นฟอลจริงๆเป็นเก้าร้อยมันไม่ทริปละมีปัญหา ฟอลจริง ๆจะเผื่อเท่าไหร่นะครับประเด็นคือจะเผื่อเท่าไหร่นะครับแต่อย่างเงี้ยจะเห็นว่าหลวมๆนะโหลดโหลดเราร้อยนะครับ ทีนี้ผมผมกลัวนะว่ารีเลย์มันจะไม่ทำงาน ผมเลยเซตไว้สักร้อยยี่สิบแอมเป็นไงครับ ผมเซตร้อยยี่สิบแอมผมกลัวรีเลย์ไม่ทำงานเพราะว่าเอ้าโหลดร้อยแอมไม่เป็นไรพอเมื่อไหร่โหลด เกินจากโหลดปกติใช่ไหมร้อยแอมนี่คือพีคโหลดละสมมติร้อยแอมนี่คือพีคโหลดละสูงสุดที่ที่เคยมีมา นะครับผมก็เลยไปเซต 120 แอมป์ ปรากฏว่า 120 แอมป์เนี่ยรีเลย์ทำงานแน่ๆเลยใช่ไหมนั้นผิดปกตินิดนึงมันทำงานแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรเกิดมีความเป็นไปได้ที่คนจะใช้ไฟเยอะกว่าปกติไหมครับ เยอะกว่าปกตินะครับ มันไปทิปเอาตอนนั่นแหละนะครับกำลังจะขายไฟได้เยอะๆใช่ไหมทิปก่อนเลยใช่ไหมถูกไหมไฟดับแทน โดยที่ไม่ได้เกิดฟอลนั้น หลักในการเซตนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะแล้วแต่เงื่อนไขที่เราเจอจริงๆนะครับเงื่อนไขเงื่อนไขตอนนั้นเป็นยังไงนะครับนี่ถามว่าถ้าเกิด general case ทำยังไงนะครับถ้าเป็นหลักง่ายๆนะครับเขาเซตที่กระแส 1 ใน 3 ของฟอลต่ำสุดนะครับ1ใน 3 ของฟอลต่ำสุด แต่เอามาดูด้วยว่า ค่านั้นควรจะเกิน 2 เท่าของพีคโหลด หนึ่งในสามของฟอลต่ำสุด แต่ค่านั้นควรจะเกินสองเท่าของพีคโหลดถ้าทำได้นะครับปกติฟอลเนี่ยมันเกินโหลดไปเยอะๆนะครับ มันเกินอยู่ละนะครับงั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอากระแสโหลดมาดูนะครับ โดยทั่วไปเราแทบไม่ต้องดูกระแสของโหลดหรอกนั้นเราเซตประมาณที่ค่าหนึ่งในสามของหนึ่งพันคือเท่าไหร่ครับสามร้อยกว่านะครับงั้นก็เซตไว้ที่สามร้อยกว่าอย่างเงี้ยนะครับเซตที่หนึ่งส่วนสามของกระแสฟอลต่ำสุดที่เป็นไปได้ นะครับ นะนั้นมีเลยนะครับ กระแสเกลือเราจะปรับไว้ที่ประมาณ 2 เท่าของกระแสสูงสุดกับเศษหนึ่งส่วนสามเท่าของกระแสโฟลของกระแสลัดวงจรต่ำสุดนะสองเท่าของกระแสโหลดนะของกระแสโหลดสูงสุดนั่นเองนะครับ กับ1ส่วนสามเท่าของกระแสโฟลต่ำสุดนะครับ ถ้าเป็นกราวฟอลนะครับ ก็ประมาณก็เศษหนึ่งส่วนสามเท่านะครับ ของกระแสลัดวงจรลงดินต่ำสุดที่ก็เป็นตัวกราวฟอลรีเลย์ตัวกราวฟอลนะครับ ถ้าตัวเฟสฟอลก็เป็นสองก็เป็นหนึ่งส่วนสามเท่าของกระแสฟอลในเฟสที่เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเราหาค่าไม่ได้นะครับ ว่ากระแสลัดไหลผ่านดินในสภาวะทำงานปกติมันคงจะมีบ้างนะครับ ถ้าเป็นถ้ายิงปกติถ้าเป็นกราวฟอลเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเซนเจอฟอลเนี่ยมันแทบจะทำงาน มันแทบจะคอนเฟิร์มได้เลยว่าเป็นฟอลนะครับ เพราะว่าปกติมันต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมนะครับ กระแสที่คล้องผ่านวัดวัดกราวอะนะครับ อย่างเช่นการการการตรวจจับกราวเนี่ยทำได้เป็น sum of three phase นะครับ กับใช้ ZCT โอเคไหมครับ ใช้ sum of three phase กับใช้ ZCT ก็คืออ่าเป็นลักษณะ สมมติกระแสทั้ง3เฟสกระแสทั้ง3เฟสเป็นแบบนี้นะครับ เรามีเรามีซีทีนะครับ เราเอามารวมกันนี่ RG นะครับอันนี้จะเป็น RA RB อันนี้ RC ทั้นเมื่อไหร่ RG ตรวจเจอมีกระแสเป็นไงครับ แสดงว่ามันผิดปกติแน่ๆ เพราะทั้งสามเสียดรวมกันปกติมันต้องเป็นอะไรครับ ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมถ้าเรื่องนี้ต่อแบบเอาทีเอาสามเศษมาสัมรวมกันนี่ RA นี่ RG นั่นเองนะครับ หรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นยังไงครับ ถ้าเกิดเป็นลักษณะของระบบที่มันต่อ Y แล้วต่อกาวนะครับ เราไปคล้อง CT มา เราไปคล้อง CT มาแบบนี้ เมื่อไหร่มีกระแสไหลผ่านตรงนี้คืออะไรครับผิดปกติแน่ ๆ ใช่ไหม เกิดผิดปกติในปกติมันต้องถ้าระบบสมมติตรงนี้เป็นหม้อแปลงหรือเป็นขดลวดของเจเนเรเตอร์ตัวหนึ่งปกติมันก็ต้องบาลานซ์ใช่ไหมมันจะไม่มีกระแสไหลที่นิวทรัลใช่ไหมอันถ้าเมื่อไหร่มีกระแสไหลแสดงว่ามีการไม่สมดุลเกิดขึ้นน่าจะมีฟอลลงกาวนะครับ RG ก็จะทำงานนะครับแบบนี้นะครับ โอเค มาดูนะครับค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดนะครับที่จุด A กับที่จุด B เราจะใช้ค่าที่คำนวณได้ที่บัตร2ค่ากระแสลัดวงจรที่จุด A กับจุด B นะครับจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันมากนะประเด็นการเซตอัพมันอยู่ตรงนี้ ประเด็นในการเซตอัพนะครับกระแสที่บัตร2นะครับกระแสที่บัตรทที่แต่ละบัตรคือสิ่งที่คำนวณ ในการวิเคราะห์ฟอลของระบบเราจะได้กระแสที่ทุกบัตรเลย ที่แต่ละปัดฟอลเป็นเท่าไหร่ออกมาก่อนลิสต์ออกมาก่อน ในการเซตเรเลต้องมีข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นนะกระแสที่แต่ละบัตรฟลเป็นเท่าไหร่ลิสต์ออกมาให้เห็นนะครับพอลิสต์ออกมาให้เห็นปั๊บเป็นไงครับ ค่านะครับคอนเซปต์ก็คือกระแสลัดวงจรที่ต้นต้นบัส กับที่ท้ายบัสนะครับห่างกันเล็กน้อยอย่างนี้นะครับถือว่าเราใช้กระแสที่บัสในการคำนวณนนะครับนั้นที่จุด A นะครับกระแสสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จุด A เราใช้กระแสที่คำนวณที่บัตรง กระแสต่ำสุดที่เป็นไปได้ที่จุด A ก็คือกระแสต่ำสุดที่คำนวณฟอได้ที่บัตร2เหมือนกันที่จุด B ก็เหมือนกัน ที่จุด B กับที่จุด A ใช้ค่าเดียวกันในการในการพิจารณา คือค่าฟอที่บัตร2นั่นเอง พูดง่ายๆเห็นไหมครับนั้นรีเลย์ที่บัตร1นะครับรีเลย์ที่บัตร1ถ้าเกิดฟอถ้าเกิดฟอที่จุด A กับเกิดฟอที่จุด B รีเลย์ที่บัตร1โดยคอนเซปต์แล้วจะเห็นกระแสเท่ากันเห็นไหมครับ โดยคอนเซปต์จะเห็นกระแสเท่ากันและก็เท่าเท่ากับฟอลที่บัตรสองไหมถูกไหมครับแล้วรีเลย์ที่บัตรหนึ่งนะครับ เมื่อเกิดฟอลที่จุด A สมมติเห็นค่ากระแสค่าหนึ่งเห็นเกิดฟอลที่จุด B ก็ค่ากระแสอีกค่าหนึ่งใช่ไหมประเด็นคือถ้าฟอลที่จุด B รีเลย์ที่บัตรหนึ่งควรทำงานไหมไม่ควรทำงานถูกไหมครับไม่ควรจะทำงานนะครับ แต่มันเห็นกระแสเท่ากัน มันจะใช้อะไรในการแยก นะครับงั้นการแยกแยะอันแรกอันที่ง่ายที่สุดที่นิยมทำก็คือใช้เวลามาหน่วงมันนะครับงั้นเมื่อไหร่เกิดฟ a ล l นะครับที่ที่จุด A หรือที่จุด B ก็ตามนะรีเลย์ที่บัสหนึ่งจะดีเลย์ไทม์ถูกไหมครับจะดีเลย์ไทม์สักเล็กน้อยไปจากรีเลย์ที่บัตรสองไปจากรีเลย์ที่บัตรสองนะครับงั้น ช่วงเวลาที่ใช้ในการดีเลย์ไทม์นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในค่าประมาณ 0.2 ถึง 0.5 วินาที นะครับนั้นการเกิดฟอลนะครับ ที่จุด A หรือ B เนี่ย ดีเลย์ห2ตัวนี้นะครับอาจจะดีเลย์ไปจาก รีเลย์ R 2 3เนี่ย ประมาณ 0.2 ถึง 0.5 วินาที เราต้องคำนวณก่อน ว่า ถ้าสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับฟอลที่จุด B แล้ว R 2 3จะใช้เวลาเท่าไหร่คำนวณได้ใช่ไหมจากตัวอย่างที่ผ่านมาใช่ไหมสมมติรีเลย์ R 2 3เนี่ยถูกเซตอัพเรียบร้อยแล้ว ถูกเซตอัพเราเซตอัพเรียบร้อยว่ารีเลย์ R 2 3เป็นอย่างนี้นะครับถ้าฟอลที่จุด B เกิดขึ้นนะครับที่จุดตำแหน่งที่สภาวะที่รุนแรงมากที่สุดที่เกิดขึ้นได้นะครับเตี้ยงลงไปเนี่ย R 2 3เนี่ย R 2 3เนี่ย หน่วงเวลาจะทำงานภายใน 0.1 วิสมมุตินะ 0.1 วิ เราก็มาทำให้ R12 เนี่ยทำงานสัก 0.3 วิถูกไหมครับ คือกระเถิบออกมา นะครับ 0.3 วิ แล้วก็มาปรับ TMS ของมัน เราก็เอามาคำนวณได้ใช่ไหมว่า TMS ของ R12 ควรเป็นเท่าไหร่ เห็นไหมครับ งั้นตรงนี้เราก็จะเป็นแนวทางในการเซตอัพนะครับ งั้นคอนเซปต์ก็คืออะไรครับ เซตประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสามของโฟล ที่เป็นไปได้ต่ำสุด เพราะมันต้องเห็นโฟลต่ำสุดใช่ไหมเอาชัวร์เลยหนึ่งในสามของโฟลก็ยังเห็นนั้นถ้าโฟลแบบไหนเกิดขึ้นเราจะคำนวณเออร์เลอร์สักแค่ไหนอะช็อตเซอร์กิตเราได้มาเออร์เลอร์สักแค่ไหนเป็นไงก็ยังพอมั่นใจว่าเมื่อเกิดโฟลแล้วเป็นไงครับรีเลย์น่าจะทำใช่ไหมถูกไหมครับแต่ไปดูกระแสโหลดสักหน่อยหนึ่งอย่าให้มันทำเร็วถ้ามันทำเร็วกันบางทีพื้นที่ในการเซตแคบมากนะเป็นไปได้นะครับในบางระบบ แต่โดยอันนี้คือหลักการทั่วไป หลักการทั่วไป ใช่ไหมครับงั้นเราก็ลองมองดูนะครับ อันแรกก็คือ f a l t ตัดแน่ๆ ใช้หนึ่งส่วนสามนะครับอันที่สองอันที่สอง delay time ประมาณสัก0.2 ถึง 0.5 วินาทีจากรีเลย์ตัวที่มันแบ็กอัพอีกทีหนึ่งนะครับอันที่ 3 ก็คือกระแสที่ใช้ในการเซตอัพนะครับ ที่บัสเราคำนวณที่บัส แต่มันคือตัวแทนของกระแสปลายทางสายส่งกับต้นทางของสายส่งที่อยู่ถัดไปใช่ไหมกระแสต้นทางของสายส่งที่อยู่ถัดไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำให้เข้าใจได้โดยตัวอย่างนะครับผมต้องดูตัวอย่าง การเซตอัพรีเลย์แบบหนึ่งตัวหนึ่งนะครับ ตัวหนึ่ง ให้เลือก CT นะครับ กรณีนี้นะครับ โจทย์ข้อนี้ให้เลือกอัตราส่วน CT แล้วก็เลือกกระแสพิกอัพที่เหมาะสมนะครับของรีเลย์ R12 ตัวนี้นะครับ จากการวิเคราะห์นะครับสายส่ง 12พบว่ากระแสที่ไหลเนี่ยสูงสุดนะครับ สูงสุดคือ90แอมป์สูงสุดคือ90แอมป์1ไป 2 สูงสุด90แอมป์เพราะฉะนั้นตราบใดที่รีเลย์ไม่ทริปก่อน90แอมป์เป็นใช้ได้ใช่ไหมถูกไหมครับ นะอันที่ 2 นะครับ ก็คือค่ากระแสลัดวงจรต่ำสุดและสูงสุดคือ 700 แอมป์ตามลำดับ ต่ำสุดคือ 700 แอมป์เราจะสนใจ 700 แอมป์ 700 แอมป์อาจจะเกิดลัดวงจรที่ปลายปลายสายสูงใช่ไหมถูกไหมครับจากการวิเคราะห์นะ700 แอมป์ต่ำสุดน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับ รีเลย์เลือกแท็บเซตติ้งได้ 4 6 8 10 12 อันนี้โจทย์ตัวนี้ผมเอามาจากเท็กซ์บุ๊กซึ่งรีเลย์อาจจะเป็นรีเลย์ค่อนข้างเก่านิดหนึ่งมันเลือกได้จำกัดใช่ไหม ใช่ไหมถ้าเป็นรีเลย์มันติฟังก์ชันรีเลย์อาจจะเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เลยใช่ไหมสี่ห้าอันนี้พวกนี้อันนี้คือแท็บเซตติ้งนะครับของรีเลย์ที่เป็น i i triple e i triple e ANSI ซีแซนดารดเป็นค่าที่เป็นค่า m pick up setting เป็น m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m รีเลย์ไม่ต้องโคดิเนตกับใครเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดฟอร์มมันก็ทริปของมันไม่ต้องสนใจใครใช่ไหมไม่สนใจเรื่องเวลานั้นยังไม่สนใจกราฟมันด้วยซ้ำว่า tm จะเซต TDS ไปที่เท่าไหร่หรือ TMS ไปที่เท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับอ่านิดหนึ่งถ้าเป็น IEC ถ้าเป็น IEEE คือกรณีของตัวอย่างนะครับ เราเซตกระแสเซตแท็บเซตติ้งนะครับเป็นแอมกับเรียกว่า TDS ใช่ไหมครับ TDS เราก็จะมีค่าเท่าไหร่ประมาณ 0.5 ไล่ไล่ไปจนถึง 10 ได้ใช่ไหม ส่วนถ้าเป็น IEC นะครับ ค่านี้เราเรียกว่า Relay Setting Current ใช่ไหมครับ Relay Setting Current นะครับนะเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหม กับอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า Time Multiplier Setting นะครับ เราจะเซตประมาณสัก 0.1 ถึง 1 จำได้ใช่ไหม ถ้าใครพอดกราฟแล้วจะถ้าพอดกราฟแล้วจะจำตรงนี้ได้ ถูกไหมครับ ตามแอสไซเมนต์เราเราไปทำแอสไซเมนต์ดูนะครับ เพื่อเพื่อให้ให้ให้ให้เห็นภาพตรงนี้มากขึ้น งั้นตรงนี้กระแสเป็นแอมนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เป็น I I triple E นะครับ บ้านเราส่วนใหญ่ใช้ IEC นะครับ แต่ก็มีบางบางที่เขาก็ไม่รู้จะอ้างอิงยังไงก็อ้างอิงไปที่ IEE เหมือนกันนะครับ บางคนอาจจะเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดใช่ไหมเมืองไทย อันไหนมีสแตนดาร์ดให้เลือกเยอะนะมาลองดูนะครับนั้นวิการเซตอัพกรณีนี้ทำไงครับ เราเลือกหม้อแปลงนะครับ ให้มีกระแสทางด้านทุติยภูมิเป็น 5 แอมป์เลือกหม้อแปลงให้มีกระแสทุติยภูมิเป็น 5 แอมป์กรณีนี้นะครับ เป็นระบบ distribution เล็กๆนะครับ 90 แอมป์นะครับแล้วก็เลือก CT สักประมาณ 100 แอมป์แล้วกัน ก็เลือกซีทีร้อยทับห้าเก้าสิบทับห้ามันไม่มีนะเราก็เลือกร้อยทับห้าซีทีที่เป็นสแตนดาร์ด มีเท่าไหร่บ้างใช่ไหมก็เก้าสิบทับห้าไม่มีนะครับเราก็เลือกร้อยทับห้านั้นเลือกซีทีร้อยทับห้ากระแสเริ่มต้นทำงานควรอยู่ระหว่างสองเท่าของพีคโหลดกับเศษหนึ่งส่วนสามของมินิมัมฟอลหนึ่งส่วนสามของมินิมัมฟอลนะครับเศษหนึ่งส่วนสามของมินิมัมฟอลคือเท่าไหร่นะครับมินิมัมฟอลคือเท่าไหร่ มินิมัมโฟลคือ700แอมป์ใช่ไหมนะครับ1ส่วน3นะครับ กระแสเซตติ้งนะครับ กระแสพิกอัพควรจะอยู่ระหว่าง1ส่วน3ของกระแสมินิมัมโฟลนะครับ แต่มันควรจะมากกว่า 2 เท่าของกระแสพีคโหลดกระแสโหลดแม็ก อย่างนี้ก็เราสังเขียนอย่างนี้ ดีไหมชัดกว่าไหม เห็นไหมครับนั้นกระแสพิกอัพเนี่ยก็พยายามเซตให้มันอยู่ ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของมินิมัมฟอลนะครับเป็นหลักนะครับ ถ้าเรามีข้อมูลโหลดด้วย ถ้ามีข้อมูลโหลด ถ้าไม่มีก็อาจจะยังกก็อาจจะเลือกทำนองนี้ก่อนนะแต่ถ้ามีข้อมูลว่ากระแสโหลดสูงสุดเป็นเท่าไหร่ลองเอามาดูด้วยว่าอย่าให้มันคลิปก่อนสองเท่าของแม็กซิมัมโหลด ใช่ไหมสองเท่าของแม็กน้นในกรณีนี้เราก็เซตนะครับสองเท่าของแม็กซิมัมโหลดคือร้อยแปดสิบแอมป์นะครับสองเท่าของแม็กซิมัมโหลดคือร้อยแปดสิบแอมป์เศษหนึ่งส่วนสามของมินิมัมฟอลคือสองร้อยสามสิบสามจุดสามสามแอมป์สองสามสามจุดสามสามแอมป์ใช่ไหมงั้นถ้าเซตค่าอยู่ระหว่างกลางนี้ โอ้โห มั่นใจมากเลยไหม ถ้าฟอลน่าจะทำ และมันไม่ควรแล้วมันก็ไม่น่าจะทริปตอนเท่าไหร่ตอนคนใช้ไฟเยอะด้วยใช่ไหมเห็นไหมครับงั้นเราเผื่อเออเลอร์ซะเยอะเลยนะครับเผื่อตรงฝั่งหนึ่งเผื่อสองเท่า อีกด้านหนึ่งเผื่อหนึ่งในสามถูกไหมงั้นเราเซตค่าให้รีเลย์ทำงานระหว่างเท่าไหร่ครับ ระหว่างร้อยแปดสิบถึงสองร้อยสามสิบสามเนี่ยผมอุ่นใจไหมถ้าอย่างนี้อุ่นใจไหมอุ่นใจละนะครับชัวนะครับ นั้นก็เซตนะครับให้อยู่ระหว่าง 2 ค่านี้นะครับ เอามาคำนวณดูนะครับว่าเป็นถ้าทางด้าน primary 180แอมป์นะครับ secondary secondary จะได้เท่าไหร่เราเลือก CT เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราเลือก CT แล้วนะเราเลือก CT เป็นเลโชอื่นได้ไหม ได้ไม่ผิดถูกไหม200ทับ5ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เลือกร้อยทับห้านะครับ แต่ไม่ควรเลือก50ทับห้าเพราะมันต่ำใช่ไหมพิกัดทางด้านทางด้านการทำงานปกติมันอย่างน้อยๆควรสักร้อยแอมป์ใช่ไหมเพราะกระแสโหลดมัน 90 นะครับแต่ตอนฟอลเนี่ยเราก็ต้องจริงๆเราต้องไปดูด้วยนะ ตอนเกิดฟอลมันจะอิ่มตัวไหมใช่ไหม ตอนที่มันเป็น700แอมป์แต่ในที่นี้เราเซตเผื่อลงมาเหลือแค่1ส่วน3นั้นพอมันเห็นกระแส1ส่วน3ของฟอลมันทำละนั้นกระแสสูงสุดในการทำงานปกตินะครับ คือ9แอมป์เศษหนึ่งส่วนสามของฟอลคือสองสามสามนะครับกระแสจะไหลผ่านรีเลย์เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดจุดหกหกทันใช่ไหมตรงนี้นะครับทันนะนึกภาพออกไหม เป็นกระแสไหลเข้ารีเลย์โอเคไหม วันรูป รูปนี้เป็นรูปยอดฮิตถ้ากระแสด้านนี้ร้อยแปดสิบรีเลย์นี้ ร้อยทับห้าใช่ไหม ถ้ากระแสตรงนี้เป็นร้อยแปดสิบกระแสไปรีเลย์เท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบคูณด้วย ห้าส่วนร้อยได้เก้าแอมป์ เซตรีเลย์ อย่าให้ต่ำกว่าเก้าแอมป์ ใช่ไหมไอ้ อย่าให้ อย่าให้อ่าใช่ อย่าให้ต่ำกว่าเก้าแอมป์ ถ้ากระแสด้านนี้ อีกอันหนึ่งคือ เศษหนึ่งส่วนสามของของมินิมัมฟอลใช่ไหมหนึ่งส่วนสามของมินิมัมฟอลคือสองสามสามถ้ากระแสด้านนี้สองสามสามจุดสามสามแอมป์ กระแสไปดีเลย์เท่าไหร่ครับ สองสามสามจุดสามสามคูณด้วยห้าส่วนร้อยได้สิบเอ็ดจุดหกหกมันต้องทำงานอย่าให้เกินสิบเอ็ดจุดหกหกถูกไหมอย่าให้เกินสิบเอ็ดจุดหกหกรีเลย์ทำงาน ใช่ไหมครับ อย่าให้เกินสิบเอ็ดจุดหกหกเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับ ย้อนกลับมาดู รีเลย์มีค่าอะไรให้เลือกบ้าง จากโจทย์เราเลือกสี่หกแปดสิบสิบสอง นะครับ งั้นเราจะเซตให้มันอยู่ระหว่างให้มันทำงานนะครับ หลังจาก 9 แอมป์แต่ทำงานก่อน 11.66 แอมป์ งั้นเลือกอะไรดี เลือก 10 แอมป์เห็นไหมครับ เราก็เลือกแท็บ setting relay ตัวนี้ไปที่ 10 แอมป์ใช่ไหมครับ ถ้าคำนวณมาแล้วเอ๊ะมันไม่มีแท็บให้เลือกเราต้องไปปรับอะไรลองดูต้องเปลี่ยนเทอร์เลโช CT ลองดูใช่ไหมถูกไหมครับ ในทางปฏิบัติมันจะมีหลายตัวให้เรา adjust มากเลยนะครับ นี่ลักษณะของการเลือกอุปกรณ์นะครับ ของบ้านเราส่วนใหญ่ทำงานจริงเขาก็ดีไซน์มาให้ละเราก็ทำตามนี้แหละใช่ไหมนะครับแต่เราคำนวณได้แล้วเราควรจะเซตมันเท่าไหร่เราต้องลองดูนะครับ โอเคเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเลือกนะครับแท็บเซตติ้งของรีเลย์ตัวนี้นะครับไปที่ 10 แอมป์รีเลย์ตัวนี้ไม่ต้องโคดิเนตกับใครนะครับ ถ้าเห็นฟอร์ปุ๊บทำงานทันทีนั้นเราปรับตั้งการทำงานมันไปที่ความเร็วเร็วที่สุดได้เลย ใช่ไหม การเซตนี้เผื่อไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นคือ 10 แอมป์ มันเห็น 10 แอมป์ใช่ไหม มันควรพิกอัพละ นั้นเกิดฟอลแน่ ๆ นะครับ มันก็เราก็ทำให้มันตัดวงจรโลเร็วได้เลย เลือกเคอร์ฟที่เร็วที่สุดนะครับ เลือก TDS ต่ำสุด ซึ่งถ้าเป็น i อ r ี e อาจจะมีให้เลือกคือ 0.5 คือกราฟเส้น1ส่วน2ใช่ไหม คือเส้นที่เร็วสุดนั่นเองนะครับนั้นเลือก TDS ต่ำสุดในที่นี้นะครับ โอเค ครับทีนี้มาดูในกรณีที่รีเลย์เนี่ยมันจะต้องโคดิเนตกับรีเลย์มันจะต้องโคดิเนตกับรีเลย์ตัวอื่นละนะครับตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตัวรีเลย์เนี่ยมันไม่ได้โคดิเนตกับใครนะครับ เราก็เซตกระแสที่มันควรจะทำงานใช่ไหมมันควรทำงานเท่าไหร่เซตเรียบร้อย เวลาเราไม่หมายละนะครับ เวลาถ้าเราชัวร์ การคำนวณของเรามั่นใจกระแสฟอลมันน่าจะเป็นเท่านี้แหละ เรามั่นใจว่ามันน่าจะค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงเราเซตเวลาให้เร็ว ๆ ได้เลยใช่ไหมเวลาเร็วสุดที่ที่มันจะทำงานได้ในรีเลย์ตัวนี้นะครับในรีเลย์ตัวนี้ที่มันถูกเลือกมาแล้วนะครับถัดมานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ารีเลย์เนี่ยมันมีรีเลย์ตัวอื่นๆที่มันทำงานร่วมด้วยนะเราจะเซตยังไงนะครับงั้น กรณีที่เราจะเซตรีเลย์ที่มันทำงานเบื้องต้นเลยนะครับ ระบบที่มันจะมีการเซตแบบโคดิเนตกันเป็นทอดๆนะครับ เป็นระบบที่เป็นลักษณะที่เป็นแบบแขนงจำได้ไหมครับ แบบเรเดียนผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นๆเทอม เป็นแบบโครงข่ายกับเป็นแบบเรเดียนใช่ไหมระบบไฟฟ้ากำลังที่เป็นเน็ตเวิร์กกับระบบไฟฟ้ากำลังที่เป็นแขนงใช่ไหมเรเดียนคือเป็นทอดๆ ส่วนใหญ่เป็นระบบดิสติบิวชันหรือเป็นสับทรานสมิชันที่อยู่ปลายทางแล้ว แต่ถ้าเป็นระบบ transmission มันจะต่อกัน เป็นโครงข่ายนะครับนี่ถ้าเป็นแบบเรเดียนนะครับ เป็นไงครับกราฟการทำงานนี้มันจะอาจจะกลับกับกับข้างกันเล็กน้อยนะกระแสรัดวงจรมันจะเยอะนะครับ ถ้าเป็นไงครับ กระแสรัดวงจรมันจะเยอะถ้ามันเข้าใกล้แหล่งจ่ายมากขึ้นใช่ไหมเข้าใกล้แหล่งจ่ายมากขึ้นนะครับงั้นกระแสรัดวงจรจะเพิ่มขึ้นมาทางซ้ายมือนะครับรีเลย์จะทำงานเร็วขึ้น มาทางซ้ายมือเวลาก็หน่วงลูกนี้นะครับรีเลย์ R สี่ห้าทำงานเราเลือกกราฟกราฟหนึ่งมันจะทำงานตามกราฟนี้ นะครับกราฟรีเลย์ที่ที่ผมพูดถึงมาตลอดเป็นไงครับตอนนี้อย่าสับสนนะกระแสรัดวงจรมันเพิ่มขึ้นด้านนี้ใช่ไหมนั้นรีเลย์มาเลยกราฟรูปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกระแสเยอะไปใช้เวลาน้อยใช่ไหมนะครับงั้นแต่นี้แต่พอดีรูปเนี่ยแหล่งจ่ายมันอยู่ทางซ้ายมือนั้นมันก็เลยมีหน้าตาทำนองนี้เข้าใจไหมครับ ถ้าผมเขียนแหล่งจ่ายมาไว้ขวามือมันก็จะเหมือนในกราฟเลย ถูกไหมครับวันนี้ผมเขียนไอ้ตัวต้นทางมันอยู่ซ้ายมือนั้นในเลมันก็จะทำงานลักษณะนี้เป็นทอดๆมานะครับไอ้ตัวการหน่วงเวลานะครับเกิดขึ้นตรงนี้การโคดิเนตเราจะโคดิเนตที่นี่ r สามสี่กับ r สี่ห้านะครับ r สามสี่กับ r สี่ห้าเนี่ยโคดิเนตกันที่นี่โคดิเนตกันที่ค่าที่บับสี่นะครับแต่เราจับประเด็นได้ปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ที่เวลาคำนวณจะสนุกมากเลย นะครับเวลาคำนวณนนะครับเราไม่รู้ในห้องสอบก็อาจจะสนุกเหมือนกันนะ จะสนุกมากเลยนะครับ เรื่องนี้นลองดูนะครับนั้นเป็นไงครับช่วงเวลาในการทำงานให้สำคัญช่วงนี้แหละครับ ที่ผมบอกว่าเป็นไงครับ 0.2 ถึง 0.5 วินาทีเนี่ยเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเพื่อให้มั่นใจว่า R34 จะไม่ทำงานก่อน R45 ตอนโซลต้นๆสายส่ง 45 ถ้าฟอลเกิดต้นต้นสายส่งสี่ห้าคือฟอลที่เกิดขึ้นได้สูงมากใช่ไหมนะครับ ถูกไหมครับ ต้นต้นสายส่งสี่ห้าสำหรับ R สี่ห้าแล้วจะเป็นสภาวะคือกระแสอยู่ในระดับที่สูง มันจะทำงานเร็วใช่ไหมถูกไหมครับ R สี่ห้านะครับก็ให้ R สามสี่อ่ะมันดีเลย์จากตรงนั้นไปประมาณสัก 0.2 ถึง 0.5 วิกระแสฟอลที่เอามาโคดิเนตกันก็คือฟอลกระแสฟอลที่คำนวณได้ณนะ บาทสี่นั่นเอง เข้าไหมครับนะกระแสที่จะโคดิเนตนะ กระแสโคดิเนตกับกระแสพิกอัพจะเป็นคนละค่ากันละเคสนี้ กระแสโคดิเนตจะเป็นกระแส ค่าสูงสุดที่ที่จะคำนวณได้นะครับ นี่คือเงื่อนไขนะครับ งั้นจากกราฟนะครับ ถ้ามีการหน่วงเวลานะครับ เราเขียนอย่างนี้ R45 ต้องทำงานในสายส่ง 45 ให้เร็วที่สุดนะครับ R34 จะหน่วงเวลามากขึ้นนะครับ ช่วงเวลาการทำงานนะครับ ก็จะรับผิดชอบการป้องกัน 3 4 เป็นหลักแต่มันจะต้องเห็นฟอลในสายส่ง 4 5 ด้วยนะครับอย่าลืมว่า R 3 4 นะครับ R 3 4ตัวนี้นะครับต้องเห็นฟอลนะครับคำว่าเห็นดีเลยจริงมันไม่มีมันไม่มีตามองเห็นหรอกแต่หมายว่ากระแสมันเซนได้ใช่ไหมแม้แต่ในเทคฝรั่งบางทีมันยังใช้คำว่า C fall relay เนี่ยต้องเห็น fall ใช้คำว่าเห็นเหมือนกันนะครับบางบางเล่มนะครับ นั้นเห็นฟอลนะครับเป็นไงครับที่ สายส่ง 45 นะครับ สายส่ง 45 ด้วยนะครับ ตัวหลักๆเขาป้องกันสายส่ง 34 แต่เขาจะต้องเห็นฟอลในสายส่ง 45 ด้วยนะครับตัวตัวรีเลย์ตัวมันเองนะครับส่วนตัวรีเลย์ R45 นะครับมันก็ต้องเห็นฟอลสายทำงานสายส่ง 45 เป็นหลักโอเคไหมครับ ย์สองสามก็เหมือนกันนะครับดีเลย์ไปจากาสามสี่อีกทีนะครับ แล้วก็ทำการจะว่าป้องกันสายส่งสองสามเป็นหลักนะครับ แต่ก็ต้องเห็นฟอรในสายส่งสามสี่ดีเลย์หนึ่งสองเหมือนกันนะครับ ก็หน่วงเวลาขึ้นไปอีกนะครับ แต่ก็ทำงานป้องกันสายส่งหนึ่งสองเป็นหลักนะครับ แต่ก็ต้องป้องกันสายส่งสองสามนะครับเป็นแบ็กอัพ ไว้ด้วยนะครับโดยทั่วไปนะครับ ช่วงทำงานสัมพันธ์กันของรีเลย์ก็จะมีค่ามัน 0.3 ถึง 0.5 นะครับผมอาจจะเขียนตรงนี้ อาจจริงๆ ถามว่า สัก 0.2 ถึง 0.5 ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเราเผื่อน้อยหน่อย 0.3เนี่ยเผื่อค่อนข้างเยอะ คือกลัวมันทำงานก่อน กลัวมันทำงานผิดซีเควนต์ถูกไหมรีเลย์เวลาเราเซตให้มันโคดิเนตกันอนะ่เหมือนเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมโฟลที่ห้องนี้ ฟอลฟอลในสกิตเบเกอร์ฟอลอยู่ในชั้นนี้ของอาคารสกิตเบเกอร์ของชั้นนี้ควรตัดใช่ไหมไม่ใช่สกิตเบเกอร์เมนที่มันจะตัดทั้งอาคารถูกไหมครับงั้นการซีเควนต์ตรงนี้เขาจะกลัวมันทำงานก่อนนะเวลาที่เผื่อก็คือตรงนี้แหละนะครับคือ 0.2 0ถามว่าทำไมถึงเป็น 0.3 0.5 0.2 นะครับมันที่มามันคือหนึ่งความเร็วของเบรกเกอร์โอเคไหมครับความเร็วของเบรกเกอร์นั่นคือ ตัวที่แบ็กอัพไม่ควรจะสั่งไปเร็วกว่าช่วงเวลาที่เบเกอร์นั้นจะทริปเสร็จถูกไหมครับ นั้นสกิปเบเกอร์นั้นทริปเสร็จเรียบร้อย ตัวนี้เห็นละแต่ว่ามันก็หยุดการทำงานก่อน ความเร็วของสกิปเบเกอร์เออร์เลอร์ของรีเลย์แล้วยังมีเรื่องของถ้าเป็นจานหมุนเป็นไงครับเขาเรียกสิ่งที่มันโอเวอร์ทรเวลคือรีเลย์มันหมุนไปละกระแสฟอลหยุดกระแสฟอลหยุดแต่มันจะอีกนิดนึงอะ่ะเฉื่อยนะโอเวอร์ทรเวล งั้นจังหวะที่มันหมุนไปปุ๊บเนี่ยไอรีเลย์ที่มันแบ็กอัพเนี่ยสั่งทริปไปแล้ว มันไม่ได้หยุดกึกแล้วหมุนแล้วมันกลับรีเซ็ตตัวเอง มันอาจจะอีกนิดนึงเพราะไอตัวนั้นทริปไปแล้ว ตัวมันสั่งทริปซ้ำอีกทีใช่ไหมครับ มันก็ทริปสายส่งสองเส้นแทนที่จะเป็นเส้นเดียว อย่างเงี้ยนะครับก็เลยเกิดการเผื่อนั้นค่าไอช่วงเวลาตรงเนี้ยนะครับก็จะเผื่อหลาย ๆ อย่างด้วยกันนะครับ รวมถึงเออร์เลอร์ด้วยนะครับ งั้นถ้าเป็นรีเลย์รุ่นใหม่ ๆ นะครับ ถ้าเป็นเทครุ่นเก่านะครับ เขาอาจจะใช้ค่าประมาณ 0.3 ถึง 0.5 แต่ถ้าไปดูแมนนวลผู้ผลิตจริงเนี่ย บางทีมันก็จะดีเลย์แค่นี้ หรือไปดูในสแตนดาร์ดอาจจะแค่ 0.2 ถึง 0.5 นะครับ เป็น 0.1 ก็ได้ ถ้าเรามั่นใจว่าอุปกรณ์เราเนี่ย มันทำงานได้เร็ว ถูกไหมเราเผื่อน้อยลงได้ใช่ไหมครับ คือ เราเซตแล้วเรามั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานเนี่ยมันทำงานได้เร็วอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปคของอุปกรณ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ดีเลย์ออกมานะครับถึงได้ 0.5 วินาทีนะครับเห็นไหมครับโดยกรณีของรีเลย์แบบเหนี่ยวนำนะครับ ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่านะครับเหนี่ยวนำแบบจันหมุนเนี่ยก็จะสั่งเบรกเกอร์ 4-5 ตัดวงจรนะครับ R34 ก็ตรวจจับกระแสรัดวงจรเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นทำงานเหมือนกันนะครับ ก็หมุนไปเหมือนกัน แต่จะมีการหน่วงเวลามากกว่าถูกไหมครับ คือเซตถ้าเกิดเป็นรีเลย์จานหมุนนึกภาพหน้าสัมผัสมันถูกเซตให้ห่างกว่าถูกไหมเวลาเราเซตไทม์นะครับเวลามันเคลื่อนมาปั๊บ R45 ทริปก่อน R34 ก็ดึงกลับ ใช่ไหมครับ ไม่มีกระแสไปไปหมุนละพอกระแสหายไปมันก็หมุนกลับนะครับ นั้นกลับสู่สภาวะเดิมนะครับนั้น R45 ก็ได้ทำการตัดวงจรไปเรียบร้อยแล้ว ถ้ากระแสยังอยู่เป็นไงครับ R34 ก็หมุนไปจนตัดวงจรนะครับในกรณีที่กระแสนั้นยังอยู่นะครับ ลักษณะการทำงานนะครับ เราลองนึกภาพนะครับเเมื่อเกิดเมื่อเกิดฟอลเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดฟอลเกิดขึ้น R45 นะครับก็จะสมมติตรงนี้เป็นแกนของเวลา อาสี่ห้าใช้เวลาเท่านี้ในการทำงานนะครับอาสี่ห้าใช้เวลาเท่านี้ในการทำงาน หมายความว่าพอฟอลเกิดขึ้นปั้งนะครับที่ต้นต้นที่ค่าค่าหนึ่งนะครับ เรากระแสที่บัตรสี่เนี่ยมาคำนวณ R45 ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำงานคำนวณได้ไหมคำนวณได้แล้วใช่ไหมครับจากที่เรียนมาเมื่อเมื่อสักครู่ใช่ไหมได้ปั๊บเราบวก พอบวกเราได้เวลาที่ R34 ควรจะทำงานไหม พอเราได้เวลาที่ R34 ควรจะทำงานเราคำนวณ TMS หรือ TDS ของ R34 ได้ไหมว่ากราฟมันควรจะอยู่ตรงไหน ถูกไหมครับ เราก็จะได้ time setting ของ R34 นะครับแต่ค่ากระแสที่มันเห็น มันก็เห็นกระแสเท่านี้แหละนะครับ จากค่า pick up นะครับ ทีนี้ ท่านนึกภาพนะครับ R45 เมื่อเกิดฟอลปั๊บ R45 หมุนปั๊บตัด R34 ตอนเกิดฟอลหมุนไปเหมือนกัน ถูกไหมครับรีเลย์หมุนไปเหมือนกันแต่มันยังไปไม่ถึงใช่ไหมครับ R45 ตัดก่อนปั๊บมันก็รีเซ็ตตัวเอง นะครับ ถ้า R45 ไม่ตัดไปไงครับ ก็อีก 0.3 วิใช่ไหมครับ อีก0ูนย์นี้ตรงเนี้ย นึกภาพนะครับ แต่มันทำงานเสี้ยววินาทีเองใช่ไหมมันเร็วมากถูกไหมครับ กว่าที่เราจะนึกภาพได้อะถูกไหมเป็นเสี้ยววินาทีนะครับ ตรงช่วงเวลาที่มันทำงานตรงนี้นะครับโอเค นั้นในทางปฏิบัตินะครับ การทำงานของเบเกอร์ มีเวลาทริปบับอาร์คเหมือนกันนะครับ สั่งตัดวงจรตัวรีเลย์เองก็ไม่ได้หยุดหมุนทันทีนะครับ เราเรียกว่าเกิดโอเวอร์ทราเวลนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นรีเลย์แบบหนูนำนะครับ แต่ในรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ก็ไม่มีส่วนนี้ใช่ไหมมันก็ทำงานได้เร็วขึ้นถ้าเป็นรีเลย์จานหมุนล่าจะดีเลย์ไทม์ไว้ 0.3 พอมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไมโครโปรเซสเซอร์เราอาจจะเลือก 0.2 ก็ได้ถูกไหมครับ คือไม่อาจจะเผื่อเผื่อได้น้อยกว่านะครับนั้น R 3 4จะไม่ทำงานก่อน R 4 5นะครับรวมทั้งเบรกเกอร์ R 4 5ทำงานด้วยนะครับนั้นค่าที่เราเซตมาจิ้นตรงนี้ก็คือเผื่อหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันนะครับ